อนวิชากราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกนักเรียนด้วย แล้วก็ดูแลในเรื่องของห้องสมุดที่นี่ด้วยนะคะค่ะห้องห้องสมุดนี้ก็จะเปิดให้นักเรียนนะคะ ได้เข้ามาศึกษาเป็นแหล่งรวบรวมความรู้นะคะ แล้วก็กิจกรรมว่างๆก็จะมาเสิร์ชหาข้อมูลว่าช่วงสอบนะคะ นักเรียนก็จะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการอ่านหนังสือศึกษาเพิ่มเติมนะคะ แล้วก็จะเป็นส่วนของตอนเช้าน้องๆนักเรียนนะคะก็จะมาอ่านข่าวมิสือพิมจะมีมุมหนังสือพิมพ์ด้วยแนะนำในเรื่องของข่าวสารต่างๆนะคะที่นักเรียนของเราเนี่ยมาใช้นะคะพื้นที่ที่จัด ตอนนี้ก็จะอยู่ในจัดให้เหมาะสมในเรื่องของอที่นั่งนะคะสำหรับวิวแชร์ แล้วก็จะเปิดช่องให้วิวแชร์ได้เข้าได้สะดวกนะคะก็คือมีเก้าอี้แบบเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะคะบางทีนักเรียนคนพิการ ที่สามารถใช้เก้าอี้ได้ ก็ยังจะใช้เก้าอี้อยู่หรือสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายส่วน ช่องว่างสำหรับหนังสือนะคะก็จะจัดวางให้สัดส่วนให้วิวแชร์มีความกว้างสำหรับวิวแชร์นะคะได้เวียนสามารถเวียนเวียนรอบหนังสือได้นะคะส่วนตรงนี้สำหรับห้องสมุดเราก็จะมีทางด้านไอทีด้วยนะคะเป็นสื่ออที่ให้นักเรียนได้ค้นหาข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีน้องๆจะได้ค้นหาคือนได้มากกว่าหนังสือนะคะในอินเทอร์เน็ตก็จะมีสิบเครื่อง ซึ่งตอนนี้ก็น้องๆบางคนก็จะใช้เวลาในการในเวลาว่างนะคะ หรือว่าช่วงสอบเนี่ยที่เขามาค้นหาข้อมูลตรงนี้นะคะ ก็จะจัดให้ในในแถวตรงเนาะเป็นเป็นแหล่งเพิ่มตัวเพิ่มเติมความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือ หรือบางทีหนังสืออาจจะไม่มีเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นแหล่งสืบค้นที่ดีให้กับนักเรียนนะคะ